อย่าเอาเขามาเทียบกับผม หากว่าเขาไม่รู้จักผม เพราะว่าเขามันไม่ใช่ผม เข้าใจไหมอย่าเอาเขามาเทียบกับผม เรื่องเก่าไม่ต้องพูดกับผม คนของเธอมันคนละ ทียบกับผมเด็กถึงเขามาก่อนแล้วผมมาหลัง แล้วมันยังไงอีก ไม่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาที่มาจากอดีต สิ่งที่ทำไปและใครจะรู้ว่ามันไปซ้ำคนเดิมอีกอ๋อนี่มันฉันที่ยังยังอยู่ข้างๆเธอแต่ว่าเขา คือคนที่มันทอดทิ้งเธอ อย่าทำเป็นรู้ว่านาคตจะเป็นไงจากสิ่งที่เธอเจอเพราะฉันไม่เหมือนใครและไม่มีใครจะเหมือนเลยอ๋อ มาอันไม่ดีพร้อมหรือเขาอันไม่พร้อมถึงทำให้คุณอยากจากไปแต่อย่าไปเลยเขาร้องผมคงไม่รู้กี่เรื่องที่เขาจำคุณเข็ดแต่หากคุณลองทบทวน คุณจะรู้ว่าผมคนลิมิเต็ดเอ็น มเข้าใจไหมอย่าเอาเขามาเทียบกับผม เรื่องเก่าไม่ต้องพูดกับผม คนของเธอมันคนละคน เข้าใจไหม โอ้นุนนางพี่คือชายจริงแท้ไม่ใช่ฝัน มอดัง ใจ น้อง คงต้อง ปล่อยไปตามกาล เจ้ายังต้องการใครนอกเหนืออย่างนั้นหรือ แต่เจ้าคือดวงใจที่พี่ประคองถือหรือ พี่คงไม่ใช่ตัวตนที่เจ้าทวิน หาหากรักเก่าเจ้าดีกว่าจง รีบกลับ ไปเถิดนะพี่ก็รู้ดีว่าต่อจากนี้คงต้องจาก ทั้งสายใยทั้งสัมพันธ์มันต้องขาด ถึงตัวพี่จะไม่อยากจากแต่ต้องยอมทนพี่ต้องยอมทำถึงแม้จะทำให้พี่ต้องนอนสม แรกเกิดวิญญาณเรามีเพียงดวงเดียวก็เหมือนกับรักแรกที่มีเจ้าเพียงคนเดียวเดิมทีชีวิตพี่เดินลำพังเพียงคนเดียวอย่าไปเปรียบกับคนของเจ้าเพราะมันยากจะกลมเกลียวถึงวันนี้พี่คงจะต้องเลือก เจ็บเพียงใจไม่ใช่กายาที่ต้องมาหลั่งเลือดหัวใจที่ช้ำไม่นานก็คงหายจากรอยเปื้อนแต่เจ้าอย่าโลเลอย่าทำให้พี่ต้องคอยเรื่อยมาเทียบกับผมหากว่าเขาไม่รู้จักผม เพราะว่าเขามันไม่ใช่ผม เข้าใจไหมอย่าเอาเขามาเทียบกับผมเรื่องเก่าไม่ต้องพูดกับผมคนของเธอมันคนละคนเข้าใจ